พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เหงือกและฟันดี เพราะมียาสีฟันสมุนไพร ตรีพลา ฟันผุกลิ่นปากเหงือกอักเสบ เป็นปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบได้บ่อย โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ การเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ทำให้เหงือกอักเสบและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียฟันได้ แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยยาสีฟันสูตรสมุนไพร ตรีพลาครับ ทีมนักวิจัย บริษัทไลออนประเทศไทย จำกัดร่วมกับกองพัฒนายาแผนไทย และสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสารสกัดตรีพลาเข้มข้นจากผลสมอไทย สมอพิเภกและมะขามป้อม ด้วยวิธีพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำมาพัฒนา ผสานกับเกลืออนูเล็กเข้มข้นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า ยาสีฟันสมุนไพรตรีพลา มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดฟันผุ กลิ่นปากและเหงือกอักเสบอย่างได้ผล สนับสนุนโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช